โอเค เดี๋ยวค่อย ๆเล่นไปเนาะค่อย ๆ กดไปเรื่อยๆ อันนี้หนูนะเล่นลากมาั้งแค่สิบโมงแล้วนะคะว่าเขาเลย ก็เลยร้องขยับเวลามาสิบเอ็ดโมงหากสมมติว่าเวลาที่เล่น มันว่าเขากะขยับ ขยับเวลาหาเอาเนาะคะ่ะเอ่อหากสมมติว่าอยากแบบเสียรายกะ เช็คไม่เออใส่แบบ บาทบาทหาสิบเช็คไม่ โอ้โหสิบบาทมาใส่บาทหาสิบสิบไม่เนาะคะ่ะ เช็คปั้นออโต้เทอร์โบเอาหา มันแตกเกินหาพังใส่เลย อันนี้เป็นวิธีเช็คไม่โลมาของหนูนะแล้วค่ะ อ้าวเอาหนมาขอโลบอม้าว่ะ โอเคตดวนน้นะจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ อ่า สองบาท โอเคอีกสองบาทค่ะ ี่บหกบาทลุงนัทคิดว่าไอ้สูนรหาเปอร์เซ็นต์นี่มันค่อนข้างที่จะซ่าเนาะค่ะ มันซ่า บางคนแบบเล่นแล้วแบบมุนิดอะเพราะว่าหนูนาเล่นสิบเเปอร์ซ็นต์มาตลอดหนูนาก็รู้สึกว่าแบบ ก็แตกในคำนี้วะอย่างประมาณเนี่ย เราเราหลายคนอะ ที่เล่นโลมาก เขาไม่ได้เล่นแค่สิบเเปอร์ซ็นต์ไง เขาดันไปยี่สิบเเปอร์ซ็นต์แน่โอ้โหสิบเจ็ดบาทเฮ้ยองุ่นตีช่องค่ะ เขาดันไปแบบยี่สิบแน่เอ่อ ิบหาแนงสิเนาะ ขาดิเทียเดียวกับพวกเขาฟีสปินให้ โอเคหนึ่งร้อยสามบาทไปปรับเป็นหกบาทเนาะค่ะ โอเคอีกสองบาทมา เล่นศูนย์หาเปอร์เซ็นต์นี่แต่กินหนูนะว่ามันเขาดีเพราะว่าเขามีเวลาแบบ เล่นแบบโดนโดนเสียมันคุ้มแล้วค่ะ แต่หากสมมติว่าเฝ้า ค่ะสมมติว่าแบบเร่งมัน หนูนะแนะนำเป็น 10%ดีกว่า แล้วก็อีกเอ่ออีกอันนึงกะ15%แล้ตคนะโอ้โหีสองโอเคมาอีก 6 บาท15%หนูนะไปเล่นแล้ว แต่ว่าท่านได้เอามานี่เล่นแบบให้เบิ้งเพราะว่าหนูนะอยากให้แบบแน่ใจก่อนเนาะว่าเอ่อมันต้องประมาณยังไงปรับไม่ยังไงมันยังสิแบบแตกดีอ่าวินวินแตกเวย 66บาท 179 เดี๋ยวฮอด 200 เนาะค่ะ ปรับไม่ ไม่ได้เด่นโดนแล้วอีหลีนั่นเนี่ยสูนห์หาเปอร์เซ็นต์เนี่ย16 บาทค่ะ โอเค เออยี่สบาท เฮ้ย มาว่ะ โอเคได้อีกแปดบาทส2ามิบสองบาท เดี๋ยวห่อสองร้อยแล้วเขาปรับใหม่ อ่ะ เป็นสิบห้าบาทค่ะ โอเค เกือบเกือบออโต้หลงอยู่ทีห้าบาทค่ะโอ้โหโคตร เอาเจ็ดสิบห้าบาทโลหนึ่งแถวแล้วไปเล่นไปเรื่อยๆสิบห้าบาท เดี๋ยวฮอดเอ่อสองพันนี่เขาจะได้ปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบแล้วค่อนข้างที่สีดันยากนะเนี่ยเบิ้งสิบบาทเอ้ยแจกันโลยี่ห้าโอ้โห ื่ออุ่นวะโอเคสิบบาทอาหุ่นแตกคอมโบสามโอ้โหโลบอมาให้ถ้าโลตกรอบสองแท้อุ่นนะเขาจะได้คอมโบซีแล้วเขาฟีสปินแล้วค่ะเออลอยหนึ่งสวยงามค่ะได้มาหนึ่งร้อยบาทโอเคสามร้อยแล้วเขาปรับมาอีกเที่ยนึ่งตอนหารอยแล้วค่ะ โลมา โอ้ถ้าล็อกแรกเป็นสิงโตก็โอเคเลย ไป เออ โอ้โหมังกุฎ โอ้โหมังกุฎบอมาเฮ้ย เสียดายว่ะ โอ้โห มาแล้วร้อยหาบาทโลค่ะ ยังไงอีก โอ้โห ถ้าสมมติว่าเขาเล่นเป็น เอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้หนูนะอาจจะไปแปดร้อยแล้วเนาะเพราะว่ามันหลายกว่านี้สองเท่าอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคอีกสิบห้าบาท เอ้ยโลมา สวยองุ่นซีช่องนันละมาแจกันแจกันโอ้บอลลงไงว่าเป็นอย่างตอนนี้เขาได้ฟีสเป็นซีข้างแล้วนะคะฟีสเป็นซีข้างสะสมที่70บาทโอเคน่าจะได้ปรับใหม่แล้วละเออนั่นละมา80แล้วเห็นปะเดี๋ยวออกฟิสเป็ินนี่ได้ปรับใหม่แล้วค่ะ อีกห้าบาทค่ะ โอเคแปดสิบห้าบาทหาร้อยแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตปรับไปเป็นสามสามสิบบาทโอ้ยจากแมนสามสิบบาทเนาะค่ะปรับม่อีกเพี้ยนนึงกับตอนหนึ่งพันเนาะโอเคมาที่สิบบาทดูนะเชื่อนะว่าแบบเพราะแบบไปเล่นอีหลีอะพากันแบบดันใหม่กันแบบอ่ะสมมติเรามีทุนลอยนึงเนี่ย นาจะดันไปสิบห้าบาทสามสิบบาทเลยก็มีเนาะแม่นบอกเออบางคนเขาเล่นแบบซีกันอีหลีเนาะค่ะแต่ว่าหากเล่นแบบซันมันค่อนข้างที่สิบเบิดเร็วเนาะเออสองร้อยเฮ้ยสองร้อยยี่สิบบาทมาอีกสิบบาทเอาโอ้โหบอลลงไงสองร้อยสามสิบบาทค่ะ เชี่ยแต่โคตรเอามาหกร้อยแล้วเออซีช่องหาสิบบาทมาอีก สวย งาม อีก 60 บาท โอ้โหนึกว่าสิบบาทแล้วค่ะเจ็ดร้อยแล้วเออโอ้โหสามร้อยเมื่อกี้นี้มงกุดซีช่องน้ำนี่มงกุดซีช่องน้ำแล้วค่ะ กะร้องไปเรียนได้เลยหนึ่งพันบาทไปปรับเป็นหกสิบแล้วค่ะ กะจ้างที่บอกนะคะว่าหนูนะเรียนลางมาตั้งแต่สิบโมง เออลางมาตั้งแต่สิบโมงสิบโมงนี่คือบ่เข่าเลย ของศูนย์หาเปอร์เซ็นต์นี่หนูนะเลยนแบบ มันม่ได้อีหลีว่ะก็เลยลองมาขยับเป็น 11โมงแล้วค่ะ เพราะว่าหมู่วานนี่ 11โมงหนูน่าเล่นแล้วมันโอ้โหเชี่ยแตกเอาอ่ะ เฮ้ยมาอีกมีสิบบาท ดาบขวานมาอีกร้อยหกสิบ่างไหน โอ้โหเนี่ย 11 โมงมันแตกแบบโบบายอีหลีนะ เออ อาจจะเป็นเวลาเล่นประจำไม่ของหนูนะเนาะ 11โมงเนี่ยโอเคมาเล่นลากมาตั้งแต่10โมง11 โมงหัวก็ถึงมาได้ กะถือว่าโอเคเนาะค่ะหากสมมติว่าผู้ใดบ่บ่ค่อยมักไอ้โลมาอืมโอ้ยคอมโบหาแล้วฟิลปินหาครับผู้ใดบ่ค่อยมักโลมานี่หนูนะแนะนำว่าปั้นเอาโลมา เอาทุนไปเล่นที่จีคือหนูนะเนาะค่ะ เอาทุนแบบ เอามาลอยนึงเถอะปั้นเอาในโลมาจะหาลอยโยกไปพี่จีก็ได้ เออ หนูนะก็เล่นแบบที่ประจำเนาะอ่าหมุนบนเซา เออ60บาท หรือว่าจะซีเรได้ลท์โอ้ยสามร้อยแปดสิบบาทแล้วค่ะ โอเค โอเคค่ะสามร้อยแปดสิบบาท อีกขาร้อยหกร้อยเออ มา โอ้โหเสียดายมงกุฎว่ะเมื่อวาเลี้ยงกันซีช่องโคตรงามเนี่ยงวะพันเจ็ดละเออ ร้อยหกสิบ โอเคพันแปดเนี่ยดูนะว่ามันเหรียญหลากโดนเกินไปอะทุนหาเปอร์เซ็นต์อะหรือเขาอาจจะต้องกลับไปสูตร 10%แล้วก็ขยับไปสูตรสิบหาที่นะกำลังคิดสูตรอยู่เนาะเออสามร้อยหกสิบเลยโคตรเอามาว่ะ โลมาจกัน โอ้โหประมาดสิบบาทค่ะ ค่ะสสามิบบาท โหโอ้โห เออมาร้อยสี่สิบดาบวาน แจกกัน โอเคมาสี่สิบบาทอังุนอีกสวยหกสิบบาท โอเคค่ะ บวกมาสี่ร้อยบาทแล้วก็เขาฟรีสปินซีข้างเนาะเออไปสี่สิบบาทค่ะ เออแจกกัน สิงโตมา โอ้โห หาร้อย ตอนนี้หาร้อยแล้วนะคะแปดสิบบาทโล ม้าค่ะ โอ้โห ซีช่องม้าร้อยซีซสิบจังไหนโอ้โห อ่ะข้างสุดท้าย โอเคค่ะ บวกมา720 บาท โอเคสองพันห้าปรับไม่ค่ะ เป็น1้อยหาสิบโอเค เออหาสิบาทเอาหุ่นซีช่องเจอกันมาโอ้โหประมาณมันเพราะอยากให้ตกอะพวกมึงถุดทหารไม่ค่อยตกมาให้นะมันเพราะไม่อยากให้ตกนี้ม้าย่างดีเลย โอ้ดูด สภาพนี่คือดูด โอ้เออแปดร้อยองุนเฮ้ยสองร้อยเฮ้ยมาอีกแถวนึง โอเค อีกสามร้อย โอ้โหไลน์นี้บ่ได้ อ่ะดูนะเอาซัมมี่กันแล้วกันบวกไปอีกหนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นสองพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทเนาะค่ะ กะสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเนาะกะ ลองพิจารณาเบิ้งระวางหาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้ววนี่สิมีสิบหาเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะดูนะกะกำลังแก้สูตรปรับสูตรอย่างอยู่กะลองลองเล่นให้มันแบบ โอเคก่อนยังสิเอามาบอกเนาะค่ะ ว่ามันปรับไม่จังไหนเออ กะตอนนี้กะ 11 โมงเนาะค่ะ เลนลากมาตั้งแต่ 10 โมง คือจังที่บอกอะว่า ช่วง 10 โมง สูตรหาเปอร์เซ็นต์นี่ใส่บ่ได้เลย เนาะเอาโอเค เดี๋ยวในมื้อนี้หนูนะกะ ขอ ตัวลาไป ก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ